如果有人要检查我的护照，我该怎么办呢？我们会给您开具一张关于您护照被盗的的报告。我希望这份报告能有用。当然有用，您不会有任何问题。สำหรับบทเรียนที่ 8 ตอนที่ 2นี้นักท่องเที่ยวซึ่งกังวลจากการที่หนังสือเดินทางถูกขโมย จึงถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะทำอย่างไร หากถูกตรวจหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบว่าทางตำรวจจะออกหนังสือรับรอง ว่าหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวถูกขโมยให้ นักท่องเที่ยวกล่าวว่าหวังว่าใบรับรองนี้จะใช้การได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบรับรองว่า ใช้ได้อย่างแน่นอน นักท่องเที่ยวจะไม่มีปัญหาใด ๆ สำหรับประโยค如果有人要检查我的护照我该怎么办呢แปลว่าดิฉันต้องทำอย่างไรหากมีคนขอดูหนังสือเดินทาง คำว่า如果แปลว่า ถ้าหาก คำว่า有人แปลว่ามีคนคำว่า要แปลว่าต้องการคำว่า检查แปลว่าตรวจสอบคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า的 แปลว่าของคำว่าผู้จ้าแปลว่าหนังสือเดินทางคำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าหมอแปลว่าควรคำว่า什อแปลว่าอย่างไรคำว่าแต่แปลว่าจัดการคำว่า เนาะ เป็นคำเสริมประโยคในที่นี้คือคำว่าหลักสำหรับประโยค我们会给您开具一张关于您护照被盗的的报告。 แปลว่าเราจะออกหนังสือรับรองว่าหนังสือเดินทางถูกขโมยให้คำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า会แปลว่าเป็นคำว่า给แปลว่าให้คำว่า你แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า开具แปลว่าออกหลักฐานคำว่า一张แปลว่าหนึ่งใบคำว่า关于 แปลว่าเกี่ยวข้องคำว่า หนี แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า ผู้จอาแปลว่าหนังสือเดินทาง คำว่า เตะแปลว่าถูกคำว่าเต่า的แปลว่าขโมยคำว่าเ的ในที่นี้แปลว่าที่เพื่อขยายหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยคำว่าเต่าเก่าแปลว่ารายงานในที่นี้หมายถึงใบรับรอง สำหรับประโยค我希望这份报告能有用แปลว่าฉันหวังว่ามันจะใช้การได้ คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า希望แปลว่าหวัง คำว่าเจแปลว่านี้ คำว่าเแปลว่าฉบับ คำว่า报告แปลว่า รายงาน คำว่าหนงแปลว่าสามารถ คำว่า有用 แปลตามตัวอักษรว่ามีใช้ในที่นี้หมายถึงมีประโยชน์หรือใช้การได้ สำหรับประโยค我希望这份报告能有用 แปลว่าฉันหวังว่ามันจะใช้การได้คำว่าห我แปลว่าฉัน คำว่าชีวัง แปลว่าหวัง คำว่า เจอแปลว่านี้ คำว่าเซนแปลว่าฉบับ คำว่าเป่าเก่าแปลว่ารายงาน คำว่า หนัง แปลว่าสามารถ คำว่า เหยวยงแปลตามตัวอักษรว่ามีใช้ ในที่นี้หมายถึงมีประโยชน์หรือใช้การได้ สำหรับประโยค当然有用您不会有任何问题แปลว่าแน่นอนครับ คุณจะไม่มีปัญหาใด ๆ คำว่า当然แปลว่าแน่นอน คำว่า有用แปลว่ามีประโยชน์ คำว่าหมีคุณหรือท่าน คำว่า不会แปลว่าไม่เป็น คำว่า有แปลว่ามี คำว่า任何แปลว่าใดๆ คำว่า问题แปลว่าปัญหา